มัสเตทุกท่านครับ วันนี้ขอพาทุกท่านบินรัดฟ้าไปประเทศอินเดียกันครับ Thank you. สวัสดีครับ วันนี้นรินอยู่ที่สุวรรณภูมินะครับนทีนก็ได้เดินทางไปอินเดียนะครับ วันนี้จะเดินทางไปอินเดียกับสายการบินไทยสมายกันนะครับผมตอนนี้ก็รอมาเช็คอินครับผมอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนนี้นะครับก็ผ่านการตรวจออกนอกประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็จะไปใช้บัตร นี่ของกสิกรครับ เขาบอกว่าเราจะเข้า Miracle Lounge ได้ปีนี้3ครั้ง ก็จะไปลองใช้ครั้งแรกดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับ เหมือนกันนะครับสีกาวเนี่ย ไม่ได้ใกล้ ๆ เลยครับผมอยู่แบบนู่นเลยเปิดถยงไเนี่ยดูเงียบๆยังไงก็ไม่รู้ลองไปดูก่อนก็มาถึงแล้วครับ Miracle Rouge ครับ เดี๋ยวลองซิว่าผมจะใช้ได้ไหมตอนนี้ผมเข้ามาอยู่ใน Miracle Rouge แล้วครับผมเงียบแล้วก็หรูมาก เดี๋ยวเราจะไปดูซิว่ามีของกินอะไรให้นาดีกิน หรับใน Miracle Lounge แห่งนี้นะครับ ทุกอย่างรับประทานฟรีเลยนะครับ นั่งอยู่ได้ 2 ชั่วโมงด้วยกัน ผมก็สำรวจเดินดูอาหารทุกอย่างนะครับ รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็รับประทานฟรีเช่นเดียวกันนะครับ ผมแต่ก็ระวังเมาแล้วกันนะครับ เดี๋ยวไปขึ้นเครื่องแล้วจะขึ้นผิดประตู ก็มีทั้งเครื่องดื่มร้อน เครื่องดื่มเย็นนะครับ แล้วก็อาหารที่เป็นอาหารแบบเบาๆนะครับจำพวกขนมปังแซนด์วิชรวมถึงอาหารร้อนที่เป็นอาหารหนัก ก็มีบริการตลอดเลย เรียกว่า 24 ชั่วโมงนะครับ หากทุกท่านเดินทางเนี่ยฮะก็สามารถมาใช้บริการของ Miracle r o าได้เลย ซึ่งผมบอกว่าครั้งนี้ใช้ฟรี เนื่องจากว่าสมัครบัตร ATM ครับ ีเวลาอยู่ที่เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงหน่อยๆครับก็เลยได้มีโอกาสมา ดูอะไรตรงนี้ได้มาดูว่า อาหารที่ผมตักมานั้นรอบแรกมีอะไรบ้างผมอยู่ที่นี่ได้ทั้งหมดเขาบอกว่า2ชั่วโมงคืออาหารที่ผมเอามานะครับในรอบนี้เดี๋ยวหมดแล้วไปกินอย่างอื่นอีก แต่ว่าบนเครื่องก็มีเสิร์ฟอาหารอีกก็เอาเป็นว่า กินจนอิ่มเลยครับ กินจนอิ่มเลยนะครับ ผมเรียกว่าอิ่มเลยอ่ะ โหยไม่ต้องเสียเงินไปซื้ออาหารเยอะๆตามที่ต่างๆ ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าใครที่มีบัตรของอะไรต่าง ๆอะสมัครไว้เถอะมันคุ้มจริง ๆกับมิเลอร์เค r ร u t e ช่วนี้ ทุกอย่างพร้อมนะครับก็นั่งประจำที่ กันวันนี้3ที่นี้ผมจองเลยเดี๋ยวเรียกว่า นอนไปเลยนะครับ คืนนี้นะครับ3ที่นี้สบายมากๆกับสายการบินไทยสมายครับ เครื่องวันนี้คนไม่เต็มครับทุกอย่างพร้อมนะครับจุดหมายปลายทางของผมก็คือ รัฐเงานะครับ ประเทศอินเดียนั่นเอง เหินออกจากส่วนภูมิยามค่ำคืนนี่โอ้โหมองดูแล้ว สวยจริง ๆ นะครับ ประเทศไทยของเรานี่ยิ่งเห็นเวลากลางคืนแบบนี้ด้วย เสียงรัดเข็มขัดดับลงนะครับก็ถึงเวลารับประทานอาหารครับวันนี้มีเป็นบ็อกเซตนะครับ ก็มีอาหารหลากหลายอย่างเลยขนมปังนะครับ มีสลัดหรือว่าเป็นถั่วอัลมอนด์นะครับและที่สำคัญก็มีอาหารที่เป็นกล่องก็คือวันนี้ข้าวมัสมั่นไก่ครับ เพราะว่าจะไปอินเดียก็ต้องรับประทานของอินเดียให้ได้เลย ชิมก่อนไปเลยถึงแล้วครับตอนนี้ เป็นเวลาประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้เรานั่งกัน3ชั่วโมงครับมาถึงสนามบินลักเนากันแล้วนะครับ แล้วก็ตอนนี้เรารอคณะกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันด้านนู้นครับผมรถด้านนู้นเลยครับหนึ่งคืนเต็มๆนะครับ เราเดินทางจากลักเนานะครับ มาที่เมืองสาวัตถีนะครับ ประเทศอินเดียนั่นเอง เพื่อที่จะไปกราบสังเวชนียสถานจุดเริ่มต้นของเราก็คือจุดนี้ครับ สวัสดียามเช้าจากโรงแรมโลตัสสุตานะครับตอนนี้เราอยู่ที่เมืองสาวัตถีครับผม ก็โรงแรมนี้มาสาวัตถีทุกครั้งก็มาพักทุกครั้งเลยโดยที่โรงแรมนี้นะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับสถานที่สำคัญหลายอย่าง มันจะเป็นวัดญี่ปุ่น วัดเกาหลีแล้วก็วัดไทยนะครับเยอะเช้านี้ก็อากาศดีครับ ไม่ถึงขนาดเย็นไปไม่ถึงขนาดหนาวมาก ทุกอย่างโอเคเลยครับเช้านี้ การครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างโปรดติดตามในช่วงต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ